เกลียดเธอเลยด้วยซ้ำไปไม่อยากจะมองหน้ากัน ฉันไม่เคยเชื่อสักวัน ว่ามันจะเปลี่ยนอย่างไรหลอกลวงเธอเสมอมา และหลอกตัวเองเรื่อยไป ถึงเธอดีสักเท่าไร ยังไงก็จะไม่รัก ทำไม เปลี่ยนไปไม่เคยรู้เลย ห้ามใจแค่ไหนก็ยังหวั่นไหวเมื่อไรที่ใกล้กันอย่าทำอย่างนี้อย่าดีกับฉันมันทำให้ฉัน ฉันเองบอกตัวเองอยู่เรื่อยมา ว่าจะไม่ยอมแพ้ใคร ถึงเธอทำสักเท่าไร ไม่ได้สักอย่างจากฉัน อยากจะเอาชนะเธอ แต่เจ็บไปเอง ฉันจะใจอ่อนให้ใคร แต่ทำไม เปลี่ยนไปไม่เคยรู้เลย ห้ามใจแค่ไหนก็ยังหวั่นไหวเมื่อไรที่ใกล้กันอย่าทำอย่างนี้อย่าดีกับฉัน มันทำให้ฉัน 在心内。 ใจแค่ไหน ก็ยังหวั่นไหวเมื่อไรที่ใกล้กันอย่าทำอย่างนี้อย่าดีกับฉัน มันทำให้ฉันกลัว กลัวใจจะลึกซึ้งขึ้นทุกวัน จนมทันให้อนตัว ยิ่งนานไปยิ่งกลัวใจฉันเอง